ังเกนะคะ วันนี้เราก็จะมาทำชุดผีเสื้อนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เลย นี่มีแต่ผ้านะคะจะเป็นเคยก่อนอื่นเราต้องเอายาก่อนนะคะทุกคน เราก็ได้ยางเส้นนึงแล้วนะคะทักคน か。あ。有点。 แม่ปืนครับปืนไอรีปืนอะไรครับปืนไอรีปืนไอรีปืนไอรีปืนไอรีมันมัดยากนะครับผม โอเค เราก็ได้ซื้อ ชุดบอแล้วนะคะทุกคนโอเคเรามาใส่ชุดบอกันเลยนี่ชุดบอเราสวยไหมทุกคนขอบคุณค่ะ